Let the door be kawatan kong luna sa pinagkipit na gamunang pati tanda ka na ganang rap อยากชนะได้เพื่อสวรรค์ จิมด้วยนะครับขอบคุณคุณพจน์ขอบคุณคุณเสน่ห์นะครับคุณแดงนะฮะเจ้าภาพในค่ำคืนนี้นะครับปฏิทินพวกเราทีมงานซองหาสวรรค์นะครับน้อยสาวตะกงนะครับพบกับพวกเราวันที่ 14 นะฮะป่าไม้ของชมพทานนะครับในวันที่ 15 ข้างวัดตานกงนะครับฝากคนเดินกันละกันกับพวกเราทีมงานซองหาสวรรค์เพชรบุรีนะครับ May Ganjai Tuktan Club.